คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมาทั้งชีวิต นี่คือมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยวะสัลลัมท่านรักรอซูลไหมสหบัตรักนบีพี่น้อง เรื่องหนึ่งที่ผมพูดแล้วพูดประจำแล้วชอบเป็นส่วนตัวแล้วรักมาก ๆ ความรักที่สหบัตมีให้กับนบีพี่น้องจงฟังเอาไว้และเป็นอุทาหรณ์ สหบัตท่านหนึ่งพี่น้อง อยู่ไม่ได้ที่บ้าน นั่งเครียดอยู่ในมัสยิดนบีผ่านมาที่มัสยิดเห็นสหบัตท่านนี้นั่งเครียดอยู่ บอกเป็นอะไรสหบัตบอกคิดยารอสุลลอฮ์วันนี้เวลาฉันไม่เห็นท่าน ฉันคิดถึงฉันมาหาท่านได้สหบัตรัก นบีมากพี่น้อง ชาวบ้านบอกเวลาคิดถึง ฉันคิดอยู่ยารอสุลลอวันนี้ฉันมีโอกาสเจอท่าน ฉันกลัวเหลือเกินยารอสุลลอวันที่ฉันตายท่านจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูง ฉันจะไม่มีโอกาสพบท่านอีกแล้วสาบาคิดจนนอนไม่ได้ พี่น้องใช้ชีวิตไม่ได้ นั่งเครียดกลัวจะไม่ได้เจอนบีอีกในวันเกียรมาวันนี้เราเคยคิดอย่างนั้นไหมครับ เราคิดแค่วันนี้จะทำยังไงให้เรามีบ้านอยู่แค่นั้นเอง เราคิดแค่ว่าวันนี้ให้เรามีเงินใช้ แค่นั้นเอง เราไม่ได้เคยคิดตรงนี้เลยพี่น้อง ทั้งที่หารู้ไหมวันเกียรติท่านนับไม่ได้ แม้กระทั่งหนึ่งชั่วโมงเทียบกับดุนยานี่ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักความรักที่นบีมีให้กับสาบัตและสาบัตก็รัก นบี นบีสุลต่านสลัมก่อนวาฟาตพี่น้อง อัลลอฮ์ให้ นบีรู้ว่า ปีนี้นบีถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องพักนะครับ ใครมีโอกาสไปอุมรออีกนะครับ พี่น้องไปมาดีนะอีกเวลาแทรกพาขึ้นไปตอนจะเข้าถึงมัสยิดนบี พี่น้องจะเห็นเสามัสยิดไกล ๆจำได้ไหมครับ ใครยังไม่ไปขอให้ได้ไปนะครับ อินชาอัลลอฮ์ท่านเจนเสามัสยิดไกลๆนึกนะพี่น้องตรงนั้น นบีนอนพักอยู่นั่น ผู้ที่เหนื่อยกับท่านมาทั้งชีวิตพี่น้อง ตอนนี้ท่านนอนสงบ พักผ่อนแล้วยารอสุลลันบีเหนื่อยมานานแล้วพี่น้อง นบีพักแล้ว ณจุดตรงนั้นเวลาเราไปให้สลามรอซูล อย่าแค่ให้สลามจงนึกด้วยบุรุษที่นอนที่กูโบสนั้น เหนื่อยเพื่อเราทั้งชีวิตท่าน นบีรักพวกท่านมาก รักพวกเรามาก นบียอมลำบากไม่เคยขอความสบายกับอัลลอฮ์เลยพี่น้อง นบีบอกลิคุลลินบีดะวะตุนมุสตาจาบะทุกทุกนบีจะมีดุอาที่มุสตาจาบชนิดหนึ่งอยู่พี่น้อง ถ้าขออัลลอฮ์จะรับทันทีฟะตะอัจจละคุลนบีดะวะตะแล้วนบีทุกท่านใช้ไปหมดแล้ว นบีทุกท่าน นบีรอซูลบอก ใช้ไปหมดแล้วมูซาใช้แล้ว นบีนัวใช้แล้ว อีสาใช้แล้ว นบีบอกแต่อินนีอิคตาบะตุดะวะตีแต่ดูอานี้ฉันเก็บเอาไว้ ฉันจะไม่ขอ เพื่ออะไรจะขอชฟาอุมมะจันในวันเกียรมะนบียอมลำบากพี่น้องต่ออีบควางหินนบีด่านบีไล่นบี มีโอกาสทำร้ายฆ่าทั้งหมู่บ้าน นบียังไม่เอาเลยหวังว่าลูกหลานจะรับอิสลาม รักขนาดนั้นพี่น้อง นบีวันที่จะเสียชีวิต ก่อนจะวาเฟดขึ้นมิมบอรประกาศกับสหบัตทั้งหมด อินนอับดันขยะรุลลอฮ์ขยะรุลลอฮ์แท้จริงเปล่าของอัลลอฮ์คนหนึ่ง อัลลอฮ์ให้เขาเลือกแล้ว ว่าจะเลือกสิ่งในดุนยาหรือสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์ ักตารมาอินดาหูและนบีบอกว่าบ่าวคนนั้นขอเลือกสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์พูดแค่นั้นพี่น้องอบูบักอัสซิดดิกร้องไห้ทันที อบูบักผู้ที่เป็นมิตรและเป็นพ่อตาผู้ที่ลำบากมากับนบีตลอดชีวิตท่าน อบูบักกัดร้องไห้นี่คือสัญญาณว่ารอซูลจะจากพวกเขาแล้ว เมื่อจบอย่างนั้นพี่น้อง นบีขึ้นเมมบัตประกาศกับสหบัตอีกทั้งหมดฉันติดฮักกุลอาดัมกับใครบ้าง นี่รอซูลพี่น้อง ไม่ไหวแล้ว แต่มามายิดขึ้นเมมบัต ฉันติดอะไรกับใครบ้าง มาเอาคืนฉันไปซะมากีซอดซะสหบัตร้องไห้ทั้งมัสยิดพี่น้องเงียบใครจะกล้าเอาคืนรอซูล นบียังคงถามพี่น้อง ใครติดอะไรบ้าง ฉันติดอะไรกับใครบ้างจงเอาคืนสาบัดก้มหน้าทุกคนร้องไห้มีคนเดียวพี่น้องอุกาชะระเดียลลอฮุอันยกมือขึ้น กลางมัสยิดสาบัดทุกคนดูที่อุกาชะบอกยารอสุลลอฮ์ท่านมีติดกับฉันอยู่นี่อุกาชะใครอุกาชะพี่น้อง คนที่นบีขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์หนึ่งในเจ็ดหมื่นโดยไม่ต้องถูกสอบสวน แล้วอุกาชามีอะไรติดกับนบีอะเดินไปหารอซูลยารอซูลละครั้งหนึ่งท่านตีฉันยารอซูลละท่านตีฉัน นบีได้ยินอย่างนั้นเข้าไปเอาไม้ อันเดียวกับที่เคยตีอุกาชาเอกเดสทำคืนอุกาชาอับบาสอยู่ตรงนั้นอุมัดเป็นคอตอบอยู่ตรงนั้นฮัสซันฮุเซนอยู่ตรงนั้น สหบัตอยู่ตรงนั้นบอกอกาชาทำแทน ทำฉันเถอะโอกาชะอย่าทำรอซูล นบีไม่ยอมพี่น้อง เพราะเป็นคนทำต้องโดนทำกลับด้วยตัวเอง นี่ผู้นำมุสลิม โอกาชาจับไม้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติซาบัดดูเป็นตาเดียวจบเพื่อจะตีรอซูล บอกอย่ารอซูลละวันนั้นฉันไม่มีเสื้อท่านต้องยกเสื้อท่านขึ้น นบียกไปน้อง โอกาชาสั่นไม้แบบนี้แล้วโอกาชาก็ทิ้ง เข้าไปกอดท่านรอซูล แล้วจูบที่ท้องท่านนบีสุลต่านอะลสลัมนบีถามอุกาชาทำไมเจ้าทำแบบนี้อุกาชาทำไมถึงทำแบบนี้อุกาชาพี่น้องนึกถึงเด็กคนหนึ่งไหมครับ เวลาพ่อเขาจะไปทำงานไกลๆเขาไม่อยากให้พ่อไป เขามากอดพ่อบ้าอย่าไปนะบ้าพ่ออย่าไปนะ อยู่กับหนูนะพ่อ อุกาชากอดรอซูลพี่น้องบอกอุกาชาทำไมทำแบบนั้น อุกาชาบอก ฉันอยากยารอซูลละให้ร่างกายคนสุดท้ายก่อนที่ท่าน จะจากดุนยาไป เป็นตัวฉันยารอซูลละให้คนสุดท้ายที่ท่านได้สัมผัสก่อนที่ท่านจะจากดุนยาไป เป็นผิวหนังของฉันยารอซูลละกอดแน่นเลยพี่น้องอุกาชารอเดียลลอฮุอันุ นี่คือความรักที่บริสุทธิ์พี่น้องสหบัตรักนบีมากอัสวัดรอดิยัลลอฮุอันุสวัดรอดิยัลลอฮุอันุศึกบาดัดพี่น้อง ความตายอยู่ตรงหน้า นบีจัดซอบพี่น้องสวัดออกขึ้นมา โดนจิ้มเหมือนกันพี่น้อง บอกยาราสุลลอฮ์ท่านจิ้มโดนฉัน เปิดเสื้อท่านออกยาราสุลลอฮ์สวัดเข้าไปกอดราซูลเหมือนกัน จูบที่รอซูล นบีบอกทำไมสวัสดสวัสดบอกยารอซูลละก็ตรอมาเขาเรียกท่านกำลังเห็นแล้วยารอซูลลออะไรจะเกิดอยู่ข้างหน้า สงครามกำลังจะเกิด ฉันต้องการยารอซูลละให้คนสุดท้ายที่ฉันสัมผัสก่อนจะจากดุนยาคือท่านยารอซูลละเขาไม่คิดถึงเมียเขาเลยพี่น้องไม่คิดถึงลูกเขาแล้ว คิดถึงที่สุดคือมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม พี่น้องลองนึกสิครับ ถ้าวันเกียรติท่านเจอกันนบีท่านจะพูดอะไรกันนบีครับ ท่านจะบอกอะไรรอซูลท่านมีอะไรอยากจะบอกรอซูลไหมถ้าท่านเจอรอซูลที่อัลฮาท่านอยากจะกอดรอซูลไหมท่านอยากจะบอกอะไรนบีไหม บ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านทำผิดตลอดเวลาบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านทิ้งละหมาดมากี่ปีแล้วบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยถึงเวลาหรือยังที่เจ้าจะกลับมาหาอัลลอฮ์ถึงเวลาหรือยังที่เจ้าจะตอบัตตัว เพื่อไปพบกับรอซูล ผู้ที่รักเจ้าที่สุด อินชาอัลลอฮ์พี่น้องสหบัตมีคำพูดจะบอกนบีนะครับ ชายคนหนึ่งบอกกับซาอัดบินวากอสบินอบีวากอสรเดียลาอันุขณะจะออกยิฮัดซอบแรก ชายคนนี้บอกกับซาอัดพี่น้องเป็นแม่ทัพใหญ่อิสลามตอนนั้น บอกซาอัดฮัลอินดะกริซาละท่านมีข้อความอะไรไหมอยากจะบอกนบี ฝากฉันเดี๋ยวฉันจะบอกให้เข้าใจความหมายไหมครับเขาถามอบูอาสะอัด อบูอุบัยดะนะครับพี่น้องมีอะไรไหมอบูอุบัยดะที่ท่านจะบอกรอซูล ฝากฉัน เดี๋ยวฉันจะบอกนบีให้คือเขาตั้งใจจะพุ่งเข้าหาข้าศึกแล้วเพื่อความตายจะเป็นจุดให้เขาได้พบกับรอซูลพี่น้องอบูอุบดาได้ยินอย่างนั้นยิ้มพี่น้อง อบูอุบดาได้ยินขอมาอัพนะครับได้ยินอย่างนั้นบอกอิดะลกีตารอซูลลอฮ์เวลาวินาทีที่เจ้าเจอรอซูลนะ บอกรอซูลด้วย อบูอุบัยดาฝากสลามท่าน แล้วบอกรอซูลด้วยมุสลิมทั้งหมดฝากสลามท่าน แล้วบอกรอซูลด้วย สิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสัญญาไว้ เราเห็นแล้ว เท่านั้นพี่น้อง ชายคนนี้พุ่งเข้าหาศัตรูทันทีความตายคือจุดจบของชีวิตในดุนยาแล้วท่าน มีอะไรจะบอกเราสู้หรือยังครับ ในวันเกียรติอินชาอัลลอฮ์พี่น้อง เราจะได้เจอกันนบีอินชาอัลลอฮ์เตาบัตนะครับ กลับตัวพี่น้อง คนเลวไม่ได้แปลกหรอกครับ แต่มันแปลกที่เลวและไม่กลับตัวต่างหาก